ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ดคิดไบสำหรับนักเรียนพิการ การเรียนรู้โคดดิ้งจะช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเป็นนวัตกรครับ ตอนนี้สวทช ร่วมกับ สพทนำบอร์ดคิดไบไปสร้างทักษะนี้แก่นักเรียนพิการ ผ่านการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ซึ่งผลงานนั้นๆ อาจพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อคนพิการได้ในอนาคตด้วยครับสวทช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ สพทดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยคิดไบบอดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของ สวทช โดยจัดอบรมการใช้งานให้แก่ครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว รวมทั้งจัดกิจกรรม การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดคิดไบซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงความรู้ ความสามารถในการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อาจพัฒนาเป็นต้นแบบ สำหรับใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนโดย n e ็ t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน